ครับพื้นที่ตรงนี้นะครับมันเป็นอยู่ด้านหลังดาดคลองไปแล้วนะครับเดี๋ยวี่เดี๋ยวกันกันแล้ววันนี้จะมอบเงี้ยห้กันละเส้นปูนมันมีในไอห้าธันวาสี่ปีเมืองที่พเนตรแล้อย่างเห็นจังสามอ่ะจ้ะสี่เสี่ปีเมืองห้าธันวาที่พเนตรสาระแดงสี่เนาะป่ามาแ็มหน่อยของวิ่งมีมนะ ของมีมีึ้มเลยนะจะเอาของแม่ค้าเนี่ยคือเป็นทำเป็นการท่องเที่ยวนะครับล่องเรือนะครับ จะล่องเรือตั้งแต่ละแกงนะครับกำแพงงาม แล้วก็ฟ้าใหม่ครับไปถึงไม่โดน ครับตอนนี้ก็เปิดทางเรือได้นักละแต่ว่าทั้งสองอสองทีมแม่ค้าเนี่ยก็คือความร่วมมือก็ใช้ได้ละตอนนี้นะครับสำหรับชุมชนกำแพงงามของนั้นเนาะ แล้วก็ชุมชนอื่นๆตัวนะครับที่ใกล้เคียงชุมชนแปลงงามเนี่ย ตอนนี้ลุงนันก็เรื่องรักก็คือเรื่องดักขยะครับทำแพรดักขยะ ก็ได้ผลประเมินแล้วได้ผลเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละตอนนี้นะวันเดียวนี่เป็นสาวถุงนะครับเริ่มต้นแต่ตอนนี้เจ็ดแปดวันยังมีถุงเดียวนี่คือการประเมินที่ว่าเขาได้ผลเขาก็มีกำลังใจที่อ๋อเขา รณรงค์นี้ได้ผลนะครับก็คือการประเมินแต่ละเดือนละเดือน เรื่องขยะนี่นะครับคือ ลุงนั้นต้องเก็บนะครับขยะที่เป็นถุงนะครับลุงนั้นก็ต้องเก็บขึ้น เพราะว่า ลุงนั้นดักแปร อยู่นะครับสามจุดนะครับจุดกลางนี่ก็คือจะเป็น จุดเก็บขยะนะครับจุดกลางที่ตั้งหลังลุงนั้นนี่นะครับจะเป็นจุดเก็บขยะ และจุดหนึ่งจุดจุดที่สามเนี่ยก็คือเป็นการตรวจดูขยะว่า ขยะนี่มาจากบ้านหลังไหนนะครับ ถ้ามันทีดทางเหนือนักก็มีทางเหนือลูกนั้นก็ปล่อยมา มาที่จุดสามแล้วก็จุดสองก็จะเก็บขึ้นใส่ถังแล้วก็เอาไปที่ทางเทศบาลจัดเก็บต่อไปนะครับ เรื่องขยะในกองไม่กันนะครับจุดที่ 3 ก็เป็นว่าดักแหมล็อกหนึ่งนะครับว่าสองชุมชนเขาเนี่ยขยะมันมาจากหลังไหนนะครับ อันนี้ก็ได้ผลดี ครับแต่ถ้าทุงจนทำอย่างนี้หมดนะครับแม่ค้าแม่ค้านี่จะไม่มีขยะมันจะมีขยะของวัชพืช อย่างนี้นะครับทางชุมชนเก็บมาได้ครับเป็นบัวลอยอเป็นผักบุ้งนะครับพวกนี้เก็บมาได้เนาะต้องปล่อยไปคือทางเทศบาลเพิ่นจัดเก็บขึ้น ชุมชนจุดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วทางบนเพิ่นก็ก็มีผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อไปว่า สาเหตุลักๆเนี่ยมันไม่ใช่ชุมชนมันเป็นคนทั้งเมืองเลยนะครับตอนนี้ก็หู้กันทั้งเมือง คนทั้งเมืองก็จะต้องมาช่วยกันแก้ นะครับ และชุมชนก็จะได้ผลประโยชน์ อย่างนั้นอยู่ท้ายๆ น้ำของเขตเทศบาลเนี่ย ก็รับเต็มๆ นะทุกอย่างอย่างมาเนี่ยลุงนั้นฟ้าใหม่กับแปลงานฟ้าใหม่ต้องรับไปเต็มๆ นี่นะเรื่องขยะนะครับ ต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องการพัฒนาของนะครับการปรับภูมิทัศน์นะครับแนวคลองม่ค่ะอนาคต นะครับแต่ตอนนี้ก็ปรับเรื่อยๆในลักษณะที่คุ้เตื้อเนี่ยการทำงานเนี่ยทุกๆทุกๆคนอะมักจะรอให้คนอื่น หรือหน่วยงานของรัฐเป็นคนตั้งต้นแต่เที่ยวนี้เราไปจวนกันว่า ถ้ามูเฮาทำกันเองด้วยต้องรอทางภาครัฐมาสนับสนุน ถ้าเฮาทำตามกำลังเฮาถ้าวันใดที่งานของที่เราทำเนี่ยมันปรากฏลูหน่างงานเชื่อว่าหลายหน่วยงาน่ยเป็นการก็ตึงยินดีเข้ามาที่จะช่วยเหลือ เฮาก็เลยมีความคิดว่าเฮาน่าจะสร้างเป็นกองทุนเฮาก็เลยพยายามที่จะผลักดันของทุนชุมชนดูแลแม่ค้าโดยที่หมู่เฮาเขาเนี่ยขึ้นกันเองโดยที่แบบได้รอว่าจะต้องมีฝ่ายภาคหน่วยงานหรือที่จะมาเป็นคนตั้งเกาเนาะการสนับสนุนจากหลายๆ คนที่เพื่อนเห็นว่าชุมชนเนี่ยตั้งใจที่จะทำเรื่องที่ดีที่งามมีหลายภาคส่วนที่เพื่อนเอาสตังค์เข้ามาปาะมาหอมใน ในกองทุนของเครือข่ายเนี่ยกองทุนนี้เขาใจในเรื่องอะไรอย่างเขาใจในเรื่องที่ทางเนี่ยถ้าเวลาฝนหนักระยะขึ้นขึ้นจากคลองหรือว่าตัดหญ้าขอจ้างเองของจ้างไอ้ที่อยู่ในของแม่า้าประธานชุมชนก็จะเป็นคนใจสะพังเลยแต่เที่ยวนี้เราก็ไปสนับสนุนถึงแม้จะไม่มาจะเป็นเงินมากมายสามร้อยห้าร้อยแปดร้อยอย่างกรงจ้างเนี่ยถือว่ามันเป็นกำลังใจที่เขาทำงานอย่างน้อยๆนี่ ปิ้ลจะได้แบบรู้สึกโดดเดี่ยวว่าเปิ้ลเปิ้ลทำงานด้วยตัวของเปิ้ลเอง ยังมีกลุ่มคนที่หันว่าสิ่งที่เปิ้ลทำเนี่ยสำคัญก็พร้อมยินดีที่จะมาสนับสนุนกำลังคิดว่าถ้า ถ้าเป้าหมายคือจริง ๆ มาจากครัวเรือน ผมก็จะไปทำลายทำลายมันที่ครัวเรือนเนาะก็คืออมีความเชื่อว่า3-40%มาจากครัวเรือนงั้นเรามาทำที่ครัวเรือนกันให้ได้ดีไหม และกองทุนที่ว่านี้มันก็คือ ผมอยากทำกองทุนสำหรับถังดักไขมันในครัวเรือนขึ้นมา โดยตั้งโดยตั้งความหวังว่า ภายในสิ้นปีนี้เราจะทำหนึ่งชุดแคมเปญใหญ่ที่แบบว่าไอหนึ่งแสนห้าหมื่นครัวเรือนเนี่ย ทุกซิงเนี่ยจะติดบอร์ดทำทำดักไขมันเนี่ย เป็นไปได้ไหม เป็นไปได้ไหมและอย่างไร ผมรู้สึกว่าอย่างอื่นน่ะมันมันเป็นกิมมิคมันเป็นกิมมิคก็คือว่า ผมลงไปในน้ำเพื่อที่จะสื่อสารว่ามีปัญหานี้อยู่ ผมเอาเพื่อนมาดิฟกาแฟเพื่อที่จะสื่อสารมีปัญหานี้อยู่ใช่ไหมครับเรากำลังทำแมสคอตแม่ขาขึ้นมา เพื่อที่จะสื่อสารว่ามันมีปัญหานี้อยู่มาน้ำเสียเกิดจากอะไร เราจะทำยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะทำเราซื้อเรือเนี่ยก็เพื่อที่จะสื่อสารว่ามีปัญหานี้อยู่ เป็นกระบวนการหนึ่งที่แก้ปัญหาว่าน้ำเสียมาจากไหน แต่ถ้าเราไม่ไปแก้ที่ต้นเหตุเนี่ย มัน มัน มัน มันไม่มันไม่ใช่ ชุมชนแต่ละพื้นที่ที่ ที่ทางกลุ่ม หรือว่าจิตอาสาต่าง ๆ ที่จะเข้ามาเอาของมาช่วยในชุมชนเรื่องแม่การเนี่ย ชุมชนในพื้นที่แต่ละชุมชนนะ พร้อมที่จะห้ามของนั้นก่อนห้ามมาแล้วมีประโยชน์ก็ ถ้ามีประโยชน์ก็มาเอาครับ เอาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมาที่จะ แต่ละพื้นที่เพิ่นจะใจได้ครับแม่ค้าเนาะนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับในเรื่องอที่เสนอมานี่เรื่องข้อไม่ขาดมันดีทั้งนั้นนะครับ แต่ว่าจะต้องผู้นำชุมชนจะต้องประเมินว่าชุมชนของเราเนี่ยต้องการอย่างนะครับที่จะได้ผลครั้งที่ผ่านผ่านมาเนี่ยเรามองดูว่าบางทีมันเหมือนจากอีเวนต์เนาะเอาคนมาลงลงลงลงลงแล้วก็หายไป พอถึงสักระยะหนึ่งก็มาใหม่ความต่อเนื่องมันคงมีถ้าเรามามองว่าถ้าเราเอทำงานเนี่ยอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง โดยเจ้าให้กำลังของคนในชุมชน ซึ่งออยู่กับปัญหาเนี่ยทุกวันอยู่แล้วถ้าเปิดออกมาทำอย่างสม่ำเสมอ แล้วก็มีหน่วยงานแถมเข้ามาสนับสนุนทกรเชื่อว่างานนั้นเนี่ยมันจะไปตั้งหน้าได้แล้วมันจะยั่งยืนเรื่องที่ ที่ลุงนันขึ้นมาทำ นี่นะครับ แล้วก็ตอนนี้ลุงนันก็มีความคิดละ คือสร้างนะครับสร้างผู้นำแถวสองนะครับแถวสามนะครับอย่างที่ลุงนันได้สาธิตเรื่องดึงขยะเนี่ยแถวสองแถวสามนี่จะต้องต้องต่อลุงนันลงมา ตอนนี้ลุงนันทำไว้แถวสองนะครับแล้วก็แถวสามคือละอ่อนน้อยเลย นี่ก็ที่แถวสามนะครับแถวสองตอนนี้มีละ ตอนนี้ดึงเข้ามาละแถวสองโอเค ถ้าโรงงานยุดวันนี้ก็มีแถวสองขึ้นมาทันทีเลยนะครับ แถวสองก็จะต้องไปเอาแถวสามนี่ขึ้นมานะครับน้องๆน้อยๆเนี่ยอ่อนน้อยๆเนี่ยขึ้นมาเป็นแถวสามบาหายครับ ถ้าลุงนั้นทำเศรษฐกิจมีรายได้เข้ามาในชุมชนมูนี้ต้องร่วมหมดครับละอ่อนมูนี้่ต้องหันนะการแยกขยะนะครับ การแยกขยะเดี๋ยวนี้ขวดนี่ได้ขายเนี่ยลุงนั้นก็จะต้องบอกอันนี้ราคานี้ราคานี้ราคานี้ละอ่อนก็ได้ขายนะครับลุงนั้นก็จะ ทำถุงแยกขยะไว้ทั้งหมด ในยุมชนนี่จะเอาวางไว้เป็นจุดนะครับ แล้วก็เศษอาหารนี่ก็จะเอาไปทำปุ๋ยหมักนะครับ แต่อันนี้แถวสองขึ้นมา แถวสองนี่ขึ้นมาแล้วก็มาแนะนำโอเค ตอนนี้เยี่ยมเลยนะครับลงนาก็เตรียมแถวสามไว้แล้วบายแน่